สวัสดีค่ะ สำหรับกริยากลุ่มที่ 2 ตัวแรกที่จะมีประโยชน์ในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน ที่เราจะเรียนรู้วิธีการกระจายเป็นการปัจจุบัน คือกริยา choisir แปลว่าเลือก อันดับแรก เราหารากของกริยาตัวนี้ก่อนนะคะ เมื่อตัดอักษรสองตัวสุดท้ายออกเราก็จะได้รากศัพท์คือ choix การกระจายคำกริยา choisir มีดังนี้คือสำหรับประธาน je เมื่อเติมคำลงท้ายด้วย e s ก็จะได้รูปเขียนว่า choisi สำหรับประธาน tu เมื่อเติมคำลงท้ายด้วย e s ก็จะได้รูปเขียนว่า choisi สำหรับประธาน il และ elle เมื่อเติมคำลงท้ายด้วย it ก็จะได้รูปเขียนว่า choisi สำหรับประธาน no. เมื่อเติม e s s o n s ก็จะได้รูปเขียนว่า choisissons สำหรับประธาน vous เมื่อเติม e s s e d ก็จะได้รูปเขียนว่า choisissez สำหรับประธาน il e s t และ ls e t เมื่อเติม e s s e n เตก็จะได้รูปเขียนว่า choisi จากตัวอย่างคำกริยา choisir ซึ่งแปลว่าเลือก เราจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มกริยาที่มีรูปแบบการกระจายที่ตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนรูปไปมา ในขณะที่กริยากลุ่มที่3จะมีการเปลี่ยนรูปกระจายที่มักไม่ซ้ำกัน อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆ นะคะ